วัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการตอนตอนตอนนะครับ ตามติดเต้นนั่นเอง วันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ไอเดีย how to การแต่งตัวของผู้ชายนะครับผีประมาณขาวเทาดำนะครับ ใส่ได้ทุกโอกาสแล้วก็แบบรีบๆหยิบมาใส่อะไรเงี้ยวันนี้เราก็จะมาแนะนำ5ลุคนะครับการแต่งตัวของผม ว่าวันนี้ยีนก็ขาวก็แมทกันก็จะเป็นเหมือนผู้ชายเท่ๆลุยๆหน่อยอะไรเงี้ยเสื้อก็จะเป็นของ H&M ครับกางเกงนี่ก็ทั่วไปครับ ตัวนี้ไม่น่าจะเป็นรีบายเพราะรีบายใส่ไม่ได้แล้วคืออ้วนมากคือขาแบบแน่นแบบอ่ะอันนี้คือรูปแป้งกับรูปที่หนึ่ง กับเสื้อยืดธรรมดาธรรมดานะครับแต่ก็แต่งตัวให้มันดูมีอะไร แล้วก็รองเท้าก็เป็นรองเท้าผ้าใบเลยบนข้างบนขาวกางเกงเข้มหน่อยแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นสีอ่อนหรือสีขาวอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะได้แบบไล่โทนเฉดอะไรจะทำให้ดูเราเราดูรูกแบบเรียบร้อย แต่ก็ยังมีความเท่คมคูอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ครับสำหรับรูป สื้อยืดสีขาวนะครับก็ใส่ได้วันสบายสบายวันหยุดไปเที่ยว ครับลุคที่2ก็จะเป็นกางเกงสีขาวกับเสื้อโปโลครับก็จะทำให้ดูเป็นทางการมาหน่อยครับลุคนี้ก็จะเป็นกางเกงนี่จะของยูนิโคมันครับที่มันเป็นมีเชือกด้วย อันนี้มันจะยืดได้หลังๆมันต้องใส่แบบเกงยืดนะครับกางเกงมีหัวยืดนะครับก็ดูเอาว่าวันไปถึงไหนลุคที่2นะครับ ก็จะเป็นเสื้อเป็นโปโลนะครับ โปโลสีกรมหรือสีดำอะไรนี้ก็ได้นะ ก็กางเกงจะเป็นสีขาวนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นทางการนิดนึงครับ ก็จะมิดกับรองเท้าที่เป็นหนังหรือว่ารองเท้าที่เป็นแจ็คหรืออะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะทำให้เราดูลุคเป็นแบบผู้ใหญ่หน่อยแล้วก็ดูเป็นทางการ ลุคนี้ก็คือลุคที่เป็นดำทั้งตัวครับดำก็ดำไปเลย อันนี้เสื้อก็จะเป็นของ S&M นะครับ เป็นคอทีนครับ อันนี้ไม่ได้รีบมันค่อนข้างเดินแบบกางเกงก็จะเป็นของ น่าจะยูนิโคเพราะมันเป็นเซตเดียวกันที่มีสาย แล้วก็เป็นยางยืดนะครับตอนนี้นี่ครับลุคนี้ก็เป็นลุคดำทั้งตัวลุคที่สามก็จะเป็นประมาณดำก็ดำทั้งตัวนะครับดังทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงนะครับ ก็จะประมาณคุมทอนไปเลยอย่างนี้ก็จะดูเป็น เรียบร้อย เรียบร้อยผู้ดีไปเลยอะไรเงี้ย รองเท้าก็จะเป็นรองเท้าที่เป็นหนังๆหน่อยหรือว่ารองเท้าที่เป็นทางการเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผ้าใบอะไรเงี้ย ก็จะทำให้เราดู สุภาพอะไรเงี้ก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนยาวกางเกงสีดำสำหรับลุคนี้ก็จะเป็นลุคที่มันเป็นมอมๆครับกางเกงก็จะเป็นของอแอนเมนะครับตัวนี้ก็จะใส่แบบนุ่มๆสบายๆเป็นเสื้อก็เป็นของอ่าเป็นของแคนเกงเสื้อยืดสีดำนะครับก็ใส่แล้วก็ดูสปอร์ตสปอร์ตก็กับรองเท้าที่เป็นรองเท้าที่เป็นแบบเนี้ประมาณเนี้ยรองเท้าวิ่งๆอะไรนะ จะเป็นแบบลิซ่าก็ได้จะเป็นสีสันอันนี้ก็จะเป็นลุคที่แบบบอมๆอรับลุคที่สี่นะครับลุคที่สี่ก็จะเป็นชุดแบบสบายๆหรืออาจจะเป็นบอมบมอมอะไรเงี้ยใส่ไปแบบฟิตเนสหรือว่าใส่ไปวิ่งใส่ไปชิลๆใส่ไปเดินสวนอะไรเงี้ยก็เป็นลุคที่สบายๆทำให้เราดูคูลๆนะก็เสื้อก็จะเป็นเสื้อเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดสีดำนะครับแล้วก็เป็นกางเกงเหมือนบอมบอมครับ อันนี้มัน ไม่่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ากางเกงอะไรน่าจะบอม แต่ผมเรียกว่ากางเกงหมีนะครับเพราะมันมีขนปุยๆอะไรเงี้ยเพราะตอนเนี้ยผมจะชอบใส่ใส่ตอนนอนหรือว่าใส่อยู่บ้านอะไรเงี้ยมันจะจะนุ่มๆแต่อากาศที่เมืองไทยมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับการที่จะใส่กางเกงที่เป็นผ้าข้างในขนๆอะไรเงี้ยเพราะอากาศมันค่อนข้างร้อนมากครับ แต่ก็ถ้าเกิดไปดูหนังในโรงหนังเดินห้างอะไรก็ใส่ได้ครับประมาณนี้รองเท้าก็จะเป็นรองเท้าที่เป็นแบบ ออปชั่นเสริมอาจจะเป็นมีหมวกนะครับ แล้วก็มีกระเป๋าสักก็ประมาณนี้น่ครับรถนี้ก็จะทำให้เราดูแบบนะครับรถจริงๆข้างก่อนก็เสื้อที่มีเลเยอร์นะครับก็จะเป็นทับในก็อาจจะมีสูตรโคมแล้วก็กางเกงนี่น่าจะเป็นของซาร่าป่ะนี่ซาร่าจะเป็นแผ่นเอ็มนี่แหละ ก็ประมาณนี้สุดท้ายนะครับลุคสุดท้ายก็จะเป็นลุคที่แบบมี2เลเยอร์นะครับ ก็อาจจะมีเสื้อข้างในนะครับ แล้วก็อาจจะมีสูทคลุมหรือ อะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นแจ็คเก็ตอะไรเงี้ยก็ก็ใส่กับกางเกงประมาณ5ส่วนนะครับสูทอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ครับ อาจจะดูแบบ แต่ก็ต้องหุ่นประมาณนึงครับ อันนี้หุ่นผมได้ไม่ได้แบบนี้นะพูดตรงๆคือคน A few moments later สำหรับภาพรูปของเราในวันนี้ ผมก็มาแชร์ให้เพื่อน ๆฟังว่า การแต่งตัวนะครับ ไม่ได้ยากก็เหมือนศิลปะครับ ก็เราก็ดูกาลเทศะ ก็พอเหมาะสมกับสถานที่ที่เราไป แล้วก็แต่งยังไงก็ได้ให้เราดูแบบดูมีอะไรอะดูการแต่งตัวก็สำคัญนะครับ การที่จะออกจากบ้านไปให้ใครเห็นอันนี้ผมคิดว่าผมอะเป็นเยอะ เป็นเยอะด้วยแหละ ผมต้องมาคิดว่า การแต่งตัวให้เข้ากับกระเป๋าต้องมาแต่งตัวให้เข้ากับแฟนอันนี้ก็เยอะไปแล้วนะครับนอกเรื่องโอเคครับ วันนี้ก็ก็มาทำคลิปให้ดูว่า การแต่งตัวของผมเป็นประมาณนี้นะครับใครมีไอเดียยังไง ก็อย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตาม ฝากช่องเลยนะครับต่อต่อต่อนะครับ ตามติดเต้นนะครับอย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ วันนี้ผมก็มาแชร์เรื่อง how to การแต่งตัวไลฟ์สไตล์ของผมเป็นยังไงก็ เพื่อนๆ ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมนะครับ กดติดตามเลยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับ โอเคครับรายการผมก็เอาไว้แค่นี้ครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ ว่าผมจะทำอะไร ขอบคุณนะครับ